สวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ผมจะให้ไปดูความสามารถของลิงเนี่ยลิงอีกแล้วครับผมลิงเนี่ยมีความสามารถเยอะ ถ้าเราอยากให้มันทำอะไรแล้วฝึกฝนกับมันเนี่ย แล้วมันก็สามารถทำอะไรให้เราแบบว่าตามใจเราได้หลาย ๆ อย่าง ทีนี้เราไปดูคลิปนี้กันนะครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมครับโอ้โหความประทับใจมันน่ารักจริง ๆ ครับผมมันทำได้ทุกอย่างดำน้ำก็ได้นะครับ ลิงโอ้โหดำน้ำไปเก็บเหรียญนะโอ้โหทึ่งมากเลยที่จริงอะลิงพวกลิงหรือแมวอะไรเงี้ย เป็นสัตว์ที่แบบไม่ไม่ค่อยอยากจะลงน้ำหรอกกลัวน้ำอะไรเงี้ย แต่ฝึกออกมาแล้วเขาทำได้ดีขนาดนี้ดำน้ำลงไปเก็บเหรียญพวกนั้นโอ้โหมันสุดยอดจริงนะครับ ผม ก็ถ้าท่านถูกใจก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ